everybody try again เด็กน้อยที่โดนบูลลี่ right now สาวยังตามมาลีควันด้วกูเข้มทำเอาชีลีบนดวงจันทร์ชีร้อนไรดับเบิลทีคิดดูให้ดีก่อนจะลองดูแลกัน ชีพิงก็มาหวังแค่แฮฟฟันหันก็ไม่มองมีน้องหมองมีน้องควันเกิดขึ้นเรื่อยไปตอนชีไม่รักกันเด็กน้อยที่โดนบูลลี่ right now สาวยังตามมาลี วันที่กูเข้มทำเอาชีลีบนดวงจันทร์ชีร้อนไร้ดับเบิลทีคิดดูให้ดีก่อนจะลองดูละกัน ชีเพียงก็มาหวังแค่หาฟันหันก็ไม่มองมีนั่งหมอกมีทั้งควันเกิดขึ้นเรื่อยไปตอนชีไม่รักกัน Keep go on right now let's go ay ay หนังสือไม่ลงคำเตือนตอนกูเริ่มโรยังอยู่ในเวทแต่แต่แรกจนโตชีคอลินกินมันเฟอร์เรโรตอนที่กูวอร์มยังไม่เปิดเทอร์โบโรกในวันวานตอนนี้เล่นควันกันอยู่ในซองรักหรือไม่จริงเธอไม่บอก ธนบัตรเป็นเซนเธอก็พร้อมจะถอดเอ้ยนำพวกมึงให้เดอนหลอก เรื่องในวันหวานกูไม่ได้เริ่มก่อน BKB ดี o u know ตอนนี้กูเอาไปเทรนมึงก็ได้แค่ดูดิบแต่ละทีกูขอจะคิดน้อยที่โดนบูลลี่ right now สาวยังตามมาลีความดูเข้มทำเอาชีลีบนดวงจันทร์ชีร้อนแรงดับอาทิตย์คิดดูให้ดีก่อนจะลองดู right now สาวยังตามมาลีกวันดูเข้มทำเอาชีลีบนดวงจันทร์ชีร้อนแรงดับอาทิตย์คิดดูให้ดีก่อนจะลองดูละกัน ชีเพียงก็มาหวังแค่แฮฟันหันก็ไม่มองมีน้องหมอก มีน้องควันเกิดขึ้นเรื่อยไปตอนชีไม่รักกัน wanna be ให้อยู่ตรงนี้ on my way เถ้ารักไม่จริงก็ไปทิ้ง ให้น้องเขตเอ้ วันนั้นกูให้เป็นของร้ายคนที่ไม่รักไม่ต้องร้ายรีบมาเที่ยวลองอีกครั้ง ปล่อยให้รักของเราต้องช้ำเด็กน้อยที่โดนบูลลี่ไรนาวสาวยังตามมาลีควันดูเข้มทำเอาชีลีบนดวงจันทร์ชีร้อนแรงดับอาทิตย์คิดดูให้ดีก่อนจะลอดูละกัน ชีเพียงก็มาหวังแค่หาฟันคันก็ไม่มองมีน้องหมองมีน้องควานเกิดขึ้น ชีลีบนดวงจันทร์ชีร้อนแรงดับอาทิตย์คิดดูให้ดีก่อนจะลองดูละกัน ชีเพียงก็มาหวังแค่หาฟันหันก็ไม่มองมีน้องหมอกมีน้องควันเกิดขึ้นเรื่อยไปตอนชีไม่รักกัน